วิธีทดสอบความงอก ก่อนที่เกษตรกรจะตัดสินใจซื้อเมล็ดพันธุ์จากใคร ควรทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์เสียก่อน โดยทำได้ง่าย ๆ ดังนี้ 1. นำนำตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าว 100 เมล็ด 4 ตัวอย่าง 2. นำนำมาเพาะในกล่องพลาสติกที่ใส่กระดาษทิชชู่ชุ่มน้ำปิดฝาทิ้งไว้ 7 วัน และ 3. นับความงอก เอาเฉพาะต้นอ่อนที่สมบูรณ์ โดยเมล็ดพันธุ์ที่ดีต้องมีความงอกไม่ต่ำกว่า 80 เมล็ดต่อ 1 ตัวอย่าง